ใครที่ใช้ซิม t o m o v e อนะครับวันนี้ไม่ต้องตกใจถ้าคุณเห็นสัญลักษณ์ของเครือข่าย t o m o v e อเปลี่ยนไปนะครับเป็นชื่อว่า Safe at Home ทาง t o m o v e อชเขาทำแคมเปญออกมานะครับ เราก็ทราบกันดีว่าช่วงนี้นะครับในประเทศไทยของเรา แล้วก็ทั่วโลกต่างก็พบกับปัญหาวิกฤต การระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับดังนั้นครับนโยบายของฝั่งรัฐบาลก็คือขอความร่วมมือประชาชนทุกคนให้พยายามอยู่บ้านนะครับโดยออกแคมเปญขึ้นมาว่า อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับ เพื่อที่จะเป็นการลดการแพร่กระจาย แล้วก็ลดโอกาสการติดเชื้อโควิด -19 นะครับผมดังนั้นครับโอเปอเรเตอร์ ผู้ให้บริการมือถือนะครับทางฝั่งทูมุกเอชเองก็มีการขยับนะครับ เพื่อที่จะรณรงค์แคมเปญนี้จึงปรับเปลี่ยนสัญ สัญญาณโทรศัพท์ครับจากเดิมที่ใช้คำว่า True แล้วก็ขีด H นะครับมาเป็นคำว่า Safe at Home เพื่อเป็นการสนับสนุนแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนผู้ใช้เสมอว่าให้อยู่แต่ในบ้านนะครับทั้งนี้ครับการที่เราจะผ่านวิกฤตการระบาดของเชื้อโควิด -19 ไปด้วยกันนะครับมันต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นประชาชนเอง ทั้งภาครัฐ เอกชน ต้องบอกเลยว่าทุกคนเพราะว่าโรคนี้มันกระทบกับทุกคนนะครับเราเห็นได้เลยว่าการใช้ชีวิตของพวกเรานั้นเปลี่ยนไปการที่เราจะออกไปสถานที่ต่างๆ นั้นต้องเพิ่มความระมัดระวัง และก็มีการสั่งห้ามด้วย ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ไหนที่ทำให้ประเทศเราหยุดชะงักได้พร้อมๆ กันมากขนาดนี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับทั่วโลกด้วยมีการหยุดชะงัก มีการหยุดการเดินทาง สายการบินหยุดการบินห้างร้านต่างๆ หยุดนะครับโรงงานต่างๆหยุดต้องบอกว่าโควิด -19 นี่ถือว่ากระทบ มนุษยชาติค่อนข้างเยอะจริงๆครับดังนั้นช่วยกันครับอดทนอีกนิดนึง อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อ ลดโอกาสการติดเชื้อนะครับจับมือครับร่วมกันครับแล้วเราจะผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะครับ สำหรับเครื่องของใครที่ใช้ SimTube H แล้วเช็คว่าสัญญาณนั้นยังไม่เปลี่ยนเป็นคำว่า Save at Home นะครับวิธีการง่ายๆครับก็ลองเปิด AirPlane Mode สักพักหนึ่งแล้วก็ปิด AirPlane Mode นั้นครับหรือไม่งั้นก็ลองปิดมือถือแล้วก็เปิดใหม่อีกทีนึงนะครับสัญญาณนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่า Save at Home เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนจากการในคลิปนี้นะครับสามคำง่ายๆ สั้นๆนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติมาร่วมกันนะครับและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันสวัสดีครับ